ประโยค Et ça, c'est quoi Un sac de 300 grammes de cocaïne dans votre sac à dos. แปลว่า แล้วนี่อะไรครับ ถุงโคเคน300กรัมอยู่ในกระเป๋าเป้ของคุณคำว่า Et เป็นคำเชื่อมแปลว่าและคำว่า ça, เป็นคำสรรพนามช่วยชี้ ใช้เมื่อผู้พูดชี้สิ่งที่อยู่ไกลตัว ในตัวอย่างนี้ถุงโคเคนจะวางอยู่บนโต๊ะคำว่า sac, เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่าถุงกระเป๋าคำว่าถั่ i เป็นคำคุณศัพท์บอกจำนวน แปลว่าสามคำว่าสองเป็นคำคุณศัพท์บอกจำนวน แปลว่าหนึ่งร้อยในที่นี้เป็นสามร้อยโดยคำว่าร้อยจะเติม s แต่หากคำว่าร้อยมีตัวเลขอื่นตามเช่นสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบคำว่าสองจะไม่มีการเติม s คำว่า gram เป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ ผันเป็นพหูพจน์ตามตัวเลขจำนวน300คำว่าโคเคนเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่า โคเคนคำว่าด a เป็นคำบุพบทแปลว่าในคำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของคุณคำว่า sac à dos เป็นคำนามผสมเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า กระเป๋าเป้ ประโยค ce n'est pas possible แปลว่าเป็นไปไม่ได้คำว่า possible เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าเป็นไปได้คำว่า c'est เมื่อต้องการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใส่คำว่า ne หน้ากริยา est และใส่คำว่า pas หลังคำว่า est จะได้ประโยคปฏิเสธว่า ce n'est pas ตามด้วยคำคุณศัพท์